ยุ่งกับงูนสิงูนก็เล่นด้วยี่ด้านอุ้ยลูกนองเกระวังเลื่อนลูก นั่งลงครับธรรมชาตินะคะ เจ๊น้องงุนทำอะไรน้องงุนกำลังหาอะไร เห็นลูก มันเจ็บเท้าเจ๊คะเจ๊พา น้องลงหน่อยเอาแม่ว่ายนะบ๊ายบายค่ะทุกคน วันนี้เจ๊พามาชมธรรมชาตินะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเจด้วยนะคะบ๊ายบายขอไปเล่นน้ำต่อก่อนนะคะ แกแกแไม่เอาลูกดูองุ่นอยู่ข้างบนเลยงุหองุก็เล่นน้ำด้วยอ่ะ องโ่นสิสนุกกว่าใคร